พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนระบบบล็อกเอ็นดีเชื่อมข้อมูลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขของไทย มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเข้ารับบริการในสถานที่ต่างกันไป การเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยก็ค่อนข้างลำบากครับ ใช่แล้วค่ะ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยด้วยนะคะ ระบบบล็อก MD เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันเอง การให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง การเคลมประกัน หรือการกำกับดูแลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยโดยระบบบล็อก MD จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพทั้งหมดไว้ด้วยกัน ช่วยให้การอ้างอิงข้อมูลคนไข้ข้ามโรงพยาบาลทำได้ง่ายขึ้น การเรียกเก็บค่ารักษาจะใช้เวลาน้อยลงแพทย์สามารถเห็นข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของคนไข้อย่างละเอียดช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแล รักษาผู้ป่วยระบบบล็อกด d ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Smart Contract Thailand ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน โดยจะเริ่มทดสอบการให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.block-md.com และ www.facebook.com/blockmdcorp สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000